เหมือนนายพรานไล่ต้อนร้อมผูงกวางในป่า แล้วแทงสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆ เป็นแผลเวอะวะ เหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้ง จึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่า นายนิรยบาลเอาลูกศร หอกโตมอน แทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่ เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้ จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเปลือดกลาดอยู่ เช่นนี้ มาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์นรกเหล่านี้ ไม่ประกอบอาชีพอะไร ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ทรัพย์สิน เงินทอง แพะแกะกระบือ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เป็นต้นมาเลี้ยงชีวิตตน ได้ทำกรรมชั่วช้า จึงถูกฆ่าด้วยหอก นอนดิ้นรนทรมานอยู่ นรกผมที่เก้านรกทุบตีมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไป พระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยบาล ผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟ แล้วลากถูอีก พวกหนึ่งมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดิน ที่มีเปลวไฟลุกไหม้ ตามทุบตีด้วยอาวุธต่างๆ จึงตรัสถามว่า เราสัตว์นรก ถูกนายนิรยบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรง ลากตัวมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีด้วยอาวุธต่างๆ สัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไร อีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยบาลเฉือนให้ขาดเป็นชิ้นๆนอนอยู่ สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้ จึงถูกเฉือนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่ มาตรีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้ เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ ได้ฆ่าแกะฆ่าหมูฆ่าปลาฆ่าสัตว์เลี้ยง กระบือแพะและแกะ แล้ววางขายตามท้องตลาด จึงถูกตัดเป็นตอนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่ นรกขุมที่สิบนรกอุจจาระปัสสาวะ มาตลีเทพบุตรขับรถต่อไป ห่วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห่วงน้ำอุจจาระปัสสาวะเหล็ก เน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจาย พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตน จึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่า สัตว์นรกเหล่านี้หิวโหย ไม่อาจอดกลั้นความหิวได้ จึงเคี้ยวกินอุจจาระปัสสาวะที่เดือดพร่าน ควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงหอมไหมสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้ จึงกินอุจจาระปัสสาวะของตนเป็นอาหาร มาตลีเทพบุตรทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม เบียดเบียนเพื่อนบ้าน มิตรสหายให้ได้รับความลำบากตลอดเวลา จึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตน นรกขุมที่สิบเอ็ด นรกน้ำเลือดน้ำหนอง มาตลีเทพบุตรขับรถพันไปทางนรกอื่นอีก ห่วงน้ำใหญ่เบื้องหน้า เต็มไปด้วย น้ำเลือดและหนอง เน่าเหม็นคืนคลาวกลิ่นฟุ้งกระจาย พระเจ้าเนเมรา ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผา ไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้ จึงดื่มกินเลือดและหนอง อันเจือด้วยน้ำเหลืองสกปรก จึงตรัสถามว่า สายน้ำนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนอง มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด เน่าฟุง้ง สัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผา แล้วเราร้อนหิวกระหาย จึงดื่มกินเลือดและหนอง สัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้ จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหาร มาตลีเทพระบุตรกราบทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้า ได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราจิกในชีวิตคฤหัส จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหาร นรกขุมที่สิบสอง นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับรถต่อไป พระเจ้าในมิราชเห็นนายนิรยบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาล มีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมา กระชากสัตว์นรกเหล่านั้นให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้ จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหล พระเจ้านิมิราชตัดถามมาตลีเทพบุตรว่า ดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออก ดิ้นรนกระเสียกกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นไปบนบก ดิ้นรนอยู่ สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้ จึงคลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่ มาตลีเทพบุตรทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ ในการตีราคาประกวดการประมูลงาน ได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริง ทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้า เพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์ เหมือนคนเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดล่อปลาให้ติดเบ็ด ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นไว้ได้